ก็ตอนนี้ก็เจอมาถึงบทที่สำคัญแล้วนะคะว่าหลังจากที่ทุกท่านได้เรียนเกี่ยวกับเรื่อง Smart Space หรือว่า Startup Space หรือว่า Community Smart Space อะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นคำคำเดียวกันนะคะบทนี้จะเป็นบทสำคัญที่จะทำให้ผู้เรียนทุกท่านเนี่ยเข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยไฮไลท์ของ ของ Smart Space หรือว่า Startup Space ของชุมชนเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแต่สิ่งที่ดิฉันในฐานะคนที่เป็นผู้ร่วมริเริ่มในการที่จะคิดวิชานี้ขึ้นมาเนี่ยขอบอกอผู้เรียนทุกท่านเลยนะคะว่าวิชานี้เป็นวิชาที่เป็นวิชานวัตกรรมจริง ๆ เป็นวิชาที่คนไทยเราทุกคนชุมชนไทยทุกชุมชน ไม่ว่าจะในเมืองหรือนอกเมืองเนี่ยจะได้ภูมิใจค่ะเพราะว่ามันเป็นวิชาที่ทั่วโลกเขากำลัง เรียนกันศึกษากัน แล้วยังไม่มีบทสรุปที่ถาวรนนะคะมันเป็นวิวัฒนาการ นวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่มันต่อยอดกันเสมอนะคะ แต่สิ่งที่แน่ ๆเลยเนี่ยวิชานี้เป็นวิชาที่ตอบโจทย์ของ Thailand 4.0 ด้วยนะคะว่าเรากำลังใช้นวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร หรือพวกเรามักจะเรียกว่า ICT หรือว่า IT นะคะในการที่จะมา สร้างสิ่งที่เป็นสมาร์ทสมาร์ทหรือว่าสิ่งที่เป็นอัจฉริยะ สิ่งที่เป็นสิ่งที่ที่เป็นสิ่งใหม่ และก็ใช้ประโยชน์ได้จริงในชุมชนของพวกเรานะคะตอนนี้เราลองมาดูสรุปแต่ละบทนะว่าว่าสมาร์ทสเปซหรือว่าสตาร์ทอัพสเปซเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะบทที่ 1 ที่ทุกท่านเรียนมาแล้วเนี่ยก็จะมีการถามว่าเอ๊ะที่มาเนี่ยมันมาอย่างไรนะที่มาเนี่ยมาอย่างไรที่มาเนี่ยก็คือมันเกิดจาก ภาวะของของการพัฒนาของโลกใบนี้ที่มันเกิดภาวะเศรษฐกิจที่ว่าเราเรียกว่า sharing economy คือเศรษฐกิจที่ทุกคนต้องต้องร่วมกันหรือว่าต้องแบ่งปันกันนะคะ มันไม่มีใครที่จะยืนอยู่คนเดียวต้านลมได้คนเดียว อย่างเช่นเราจะสังเกตอย่างเช่นที่เป็นรูปธรรมสายการบินต่างๆเนี่ย เขาจะบอกว่าเขาเป็นพันธมิตรร่วมกับนู่นร่วมกับนี่อะไรต่างๆ นั่นคือเป็นภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันนะคะ เราเรียกว่า sharing economy ทีนี้พอเป็น sharing economy เนี่ยมันเกิดไม่ได้ ถ้าเกิดมันมันขาด IT หรือว่า ICT นะคะ ซึ่งตอนนี้เราอยู่ในบริบทของ ICT เพราะนั้นในสถานการณ์ของ Smart Space ภายใต้ของเศรษฐกิจแบ่งปันเศรษฐกิจร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยมันก็เลยเกิดขึ้นนะคะ ทีนี้ในภาวะของของเศรษฐกิจแบ่งปันเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมันเป็นภาวะของสังคมความรู้ สังคมของของของการสื่อสาร ซึ่งในสังคมความรู้หรือการสื่อสารก็แล้ว แต่เนี่ยมันสิ่งที่มันขาดไม่ได้ก็คือว่าการคิดสร้างสรรค์หรือความคิดสร้างสรรค์ร่วมกันนะคะเพราะว่าทุกคนมีข้อมูลมีข่าวสารมี มีเทคโนโลยีที่เท่าเทียมกันสิ่งที่ขาดกันไม่ได้ก็คือในเรื่องของออความคิดสร้างสรรค์ทีนี้พอพูดถึงความคิดสร้างสรรค์ ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยบางทีคิดคนเดียวเนี่ยมันคิดไม่ออกนะโลกในปัจจุบันมันก็เลยเปลี่ยนจากคลาสทั่วๆไป หรือว่ากรุ๊ปทั่ว ๆ ไปเป็นเป็น Creative Class หรือว่าคลาสของความคิดสร้างสรรค์ หรือว่า Creative Group หรือว่ากรุ๊ปหรือกลุ่มของความคิดสร้างสรรค์ มันก็เลยเป็นที่มาของของ Smart Space Space ปปนพื้นที่พื้นที่ที่คนที่เก่งๆในเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมาทำงานร่วมกันมาสร้างสรรค์ร่วมกันนะคะท่านผู้ชมพอจะเห็นแล้วนะคะว่าแนวของของ Smart Space เนี่ยเป็นแนวที่ ท้าทาย แล้วก็อยู่ในกระบวนรถไฟเดียวกับกับเศรษฐกิจสร้างสรรค์หรือเศรษฐกิจแบ่งปันจริงนะคะ ซึ่งมันมีวรรณกรรมที่มันมันมันแบ็กอัพไว้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมของจากฝั่งของอเมริกาที่มีการศึกษาเรื่องนี้ มาตั้งแต่ปี 2000 ต้นๆเลย ในยุคของเออ่ 21st century เนี่ยสวัสดวัศตวรรษใหม่เนี่ยนะคะก็มีการคุยเรื่องนี้ว่า สมาร์ทสเปซเนี่ยมันเป็นมันเป็นโมเดลใหม่ของการทำงานร่วมกัน ทุกคนจะต้องทำงานร่วมกัน ทุกคนต้องร่วมไม้ร่วมมือกันนะคะจริงๆแล้วที่มาอย่างที่เราได้เรียนมาแล้วในบทแรกเนี่ยนะคะก็คือมันมาจากอเมริกา มันเกิดที่เมืองซานฟรานซิสโกเลยนะคะตอนนั้นมันเกิดภาวะที่ว่าเศรษฐกิจที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมีความหลากหลายและปรับเปลี่ยนได้เร็วมาก เพราะนั้นคำที่มันเกิดขึ้นที่ที่เริ่มมาจาก co-working space เนี่ยก็คือเป็นเรื่องของสตาร์ทอัพนะฮะที่เราได้ยินกันบ่อยๆ แล้วก็เป็นเรื่องของ social innovation หรือว่านวัตกรรมทางสังคม หรือหรือว่าเศรษฐกิจแบ่งปัน ทั้งหมดเนี่ยจะผูกพันและเกี่ยวโยงกับเรื่องของ smart space หมดเลยนะคะเพราะนั้นโดยภาพรวมเนี่ยก็จะบอกได้ว่าในเรื่องของที่มาของ สมาร์ทสเปซหรือสตาร์ทอัพสเปซเนี่ยเป็นที่มาที่เกิดขึ้นจากภาวะการก่อเกิดของเทคโนโลยีสารสนเทศหรือการสื่อสารที่เกิดขึ้น และเราไทยแลนด์4.0 และชุมชนส Smart c มม m นิตี้หรือว่าชุมชนที่ชันฉลาดของพวกเราเนี่ยจำเป็นที่จะต้องร่วมขบวนนี้ไปด้วยนะคะ อันนี้ก็เป็นที่มาของบทที่1ว่าสมาร์ทสเปซเรามาจากไหนนะคะ